สวัสดีค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะ YouTube Channel ช่อง ใคร ๆ ก็ขายได้ มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะ วันนี้นะคะมีเคล็ดลับดีๆ ที่เราอยากจะมาบอกคุณผู้ชมที่ติดตามคลิปอันนี้กันอยู่นะคะ ทราบไหมคะ การที่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะออฟไลน์ หรือออนไลน์ สิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องให้ความใส่ใจกับลูกค้า ก็คือการบริการขณะขาย และก็การบริการหลังการขายนะคะ บางครั้งเวลาที่เราขายของอะค่ะอาจจะมีลูกค้าที่แบบสนใจสินค้าชิ้นเดียวกันต่อแถวกันยาวเหยียดเลยค่ะ แล้วบางครั้งเราจะเลือกแบบไหนที่เราจะให้สินค้ากับใครก่อนใครหลังอะไรเงี้ยค่ะถ้าของชิ้นนั้นมีชิ้นเดียวเราจะทำยังไงกันคะอ่าเราได้มีโอกาสพบปัญหาแบบเนี้ยค่ะ เมื่อลูกค้าได้เห็นโพสต์ iPad แล้วลูกค้าก็แบบอยากได้คนนึงนัดว่าจะเข้ามาดูของอีกคนนึง โอนตังเพื่อรักษาสิทธิ์ของ แล้วก็เกิดปัญหาสิคะแล้วทำยังไงดี ลูกค้าก็แบบเอออยากได้ของอะ่ะแล้วมีชิ้นเดียวอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบบริหารจัดการไม่ถูก มันก็อาจจะเกิดการต่อว่าเล็กๆน้อยๆ หรือมันทำให้เราเสียเครดิตสำหรับการขายสินค้า เพราะว่าลูกค้าคนหนึ่งก็จะได้ความสุขพอได้สินค้ากลับไปส่วนค้าคนหนึ่ง อาจจะได้ความผิดหวังเพราะว่าไม่ได้สินค้า แล้วมันก็จะเกิดการคอนฟ lict การเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะมันอยู่ที่เราละค่ะเราจะรับมือจัดการกับลูกค้ายังไง เราจะทำยังไงให้ลูกค้าเขาได้เข้าถึงว่าเราอ่ะไม่ได้ละเลย เราไม่ได้ใส่ใจ เราต้องการจะบริการและต้องการจะมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้กับเขาเหมือนกัน เราต้องมีสตินะคะ ไม่ว่าเราจะโดน ลูกค้าต่อว่าลูกค้าคอมเพนหรือลูกค้าพูดใดๆทั้งสิ้น เราก็ต้องยิ้มเข้าไว้ เพราะว่าเราเป็นคนขายสินค้าและขายบริการ เราไม่สามารถที่จะไปโต้เถียงต่อว่าลูกค้าใดๆทั้งสิ้นนะคะ สิ่งที่เราจะทำได้เราอาจจะต้องบอกลูกค้าค่ะ โอ้ขอบพระคุณ คุณลูกค้ามากเลยนะคะ ที่แบบว่าตัดสินใจเลือกสินค้าของเราแต่เผอิญสินค้าของเรามีชิ้นเดียวค่ะ พิเศษจริงๆ แล้วก็ถูกวางเงินด้วยลูกค้าท่านอื่นไปแล้วค่ะ ถ้ายังสนใจอยู่เรามีสินค้าชิ้นต่อๆไป เราจะแจ้งให้ทราบดีไหมคะ ยังไงก็ขอรบกวนขอเบอร์ขอคอนแทคขอติดต่อไว้อะไรเงี้ยค่ะ เรายังสามารถที่จะแบบทำการค้าร่วมกันได้และเป็นเพื่อนกันได้ ค่ะ ดีเลยใช่ไหมคะ ถ้าเราแบบ เราไปซื้อของกับใครแล้วแบบเหมือนกับคนขายพูดกับเราแบบนี้ค่ะ เราจะรู้สึกยังไง เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบใส่ใจเนอะ เขาแบบเข้าใจถึงความรู้สึกเราเขายังอยากเป็นเพื่อนกับเราด้วยค่ะ เพราะชีวิตเราทั้งหมดท้ายที่สุดโลกใบนี้ค่ะ มันจะอยู่ได้ด้วยความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม ถ้าทุกคนรักกัน ประเทศไทยก็เจริญ โลกก็เจริญ แต่ถ้าทุกคนทะเลาะกันโกรธเคืองกัน ความเจริญมันจะ เกิดขึ้นไม่ได้มีแต่คนแข่งแย่งชิงดีกัน งั้นเราพวกชาวออนไลน์ทั้งหลาย เรามาทำให้การขายสินค้าของเรา มีแต่ความสุขและมีแต่มิตรภาพและมีแต่ความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมดีใช่ไหมคะอ่าถ้าดีนะคะ กดไลค์เลยค่ะ ถ้าชอบมากก็กดแชร์เลยค่ะ ถ้าหลงไหลกด Subscribe เลยค่ะ แล้วมาติดตามกันที่นี่ YouTube Channel ช่อง ใครๆก็ขายได้มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะ ทุกวันนะคะอัศวินแอนจะโพสต์เรื่องราวที่ได้เรียนที่ได้ประสบพบเห็นมาให้สมาชิกทราบทุกคนค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ